สวัสดีผู้ติดตามช่องชาแนลอัพชัยทุกท่านนะครับก็ทั้งสมาชิกใหม่ แล้วก็สมาชิกเก่านะครับ ที่เพิ่งจะผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็เป็นอัพชัยนะครับ ที่ทำช่อง YouTube ช่องนี้เนาะช่อง YouTube ช่องนี้นะครับ ก็เป็นการแนะนำนะครับ ช่องทางการสร้างรายได้เสริมทางโลกอินเทอร์เน็ตนะครับ ก็ทุกการลงทุนนะครับ มีความเสี่ยงนะครับทุกควรศึกษานะครับ สอบถามนะครับทุกแง่มุมทุกงานนะครับ ก่อนการลงทุนเนาะะวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำรายได้กับแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะครับ ที่มีชื่อว่าเมมา นะครับ อ่า ก็อันดับแรกเลยนะครับ ท่านที่สมัครเข้ามาใหม่ทุกท่านนะครับ จะได้รับนะครับมเมล็ดกัญชานะครับฟรี3 วันนะครับ แล้วก็โบนัสการสมัครใหม่ 35 บาทนะครับผมก็ 3 วันนะครับ รวมรายได้จะอยู่ที่ 110 บาท ก็คือฟรีนะครับ อ่าโอเคไปหน้าถัดไปเลยนะครับอ่าโอเค ก็รูปแบบนะครับก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์กัญชานะครับของอชนิดต่างๆนะครับ ก็จะเป็นรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ สามารถเข้าไปดูได้เนาะอ่ะก็วิธีกดรับรายได้นะครับ ให้เราไปที่เมนูตรงนี้นี่ นะครับตรงฟาร์มนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยปึ๊บอ่าเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับ ให้เราทำการกด ลงชื่อตรงนี้ก่อนเลยนะครับ อันดับแรกนะครับอ่ากดไปอ่านะครับลงชื่อเข้าใช้สำเร็จนะครับอ่ะต่อมานะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ 1 2 3นะครับแล้วก็4นะครับตรงนี้นะครับอาจจะมากดครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับ ก็คือ5เนาะนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะมาทำให้ดูนะครับอ่าอ่าให้เรากดกำจัดวัชพืชนะครับอ่นะครับ แล้วเราก็มาลดน้ำ หลังจากนั้นนะครับ กดใส่ปุ๋ย หลังจากนั้นนะครับให้เรากดเก็บเกี่ยว ก็จะเป็นรายได้ของเราตรงนี้นะครับ ส่วนต้นกัญชาต้นนี้นะครับ ผมได้ลงทุนเนาะะในจำนวนเงิน500 บาทนะครับ ก็จะได้ใบรับรองจากทางบริษัทนะครับ คือตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรวจสอบใบรับรอง อ่า นี่ก็จะเป็นใบรับรองนะครับ ที่ทางบริษัทออกให้นะครับทางออนไลน์นะครับ ผมลงทุนไปเมื่อวันที่23เดือน12 ปี 2022 นะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ยอดเงินนะครับ กดกลับไปนะครับ แล้วก็ไปดูที่ด้านล่างนี่ตัวตัวฉันนะครับอ่าให้เรากดเข้าไปปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ รายได้เราก็จะเด้งมาแล้วนะครับ มาดูผลกำไรของฉันตรงนี้นะครับ ปึ๊บอ่นะครับ ผมก็จะมีรายได้นะครับ วันละ 25 บาท 20 สตางค์ตรงนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับเป็นรายได้จากการแนะนำนะครับอ่ก็คือผู้แนะนำหรือว่าผู้ที่ได้รับลิงก์ นะครับสามารถลงทุนได้นะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมก็มีสมาชิกอยู่ 11 ท่านนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ 11 ท่านเนาะอ่ะมีการลงทุนแล้วนะครับ 3 ท่านเนาะอ่ะก็การลงทุนนะครับ ทุกๆกการลงทุนทุกเว็บทุกแอปพลิเคชันนะครับ มีความเสี่ยงเนาะก็ลงแต่พองามนะครับลงแล้วไม่เดือดร้อน นะครับตรงนี้ลงได้เนาะนี่นะครับก็จะมี 3 ท่าน เนาะ ก็จะมีตรงนี้ 1 ท่านนะครับแล้วก็มาตรงนี้อีก 1 ท่าน เป็น2นะครับเลื่อนขึ้นไปครับตรงนี้หนึ่งท่านนะครับ ก็เป็น 3 ท่านเนาะ นี่สคนนะครับส่วนสมาชิกระดับล่างนะครับ ยังไม่มีเนาะตอนนี้ ยังไม่มีเนาะ ก็มีประมาณนี้นะครับ ก็สมัครเข้ามาแล้วนะครับ ก็มาตรวจสอบชื่อจริงนะครับ อ่า ก็ผูกเลขที่บัญชีชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับ อ่า ก็อ่ากระเป๋าตั้งนะครับ อ่าผมก็ถอนมาแล้วนะครับ ไปดูรายละเอียดการถอนได้เลยนะครับ อ่า นี่นะครับ ผมก็ถอนมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับ ถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 180 บาทนะครับ หรือว่าทางแอดมินเขาจะเรียกเป็น 180 เหรียญนะครับ ก็เป็นเงินบาทนั่นแหละนะครับ 1 เหรียญก็เท่ากัน1บาทเนาะะก็ประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับไปที่เมนูเงินลงทุนแบบละเอียดนะครับ ก็จะเข้ามาหน้านี้เนาะก็จะเป็นรายได้ทั้งหมดนะครับ กิจกรรมอัตโนมัตินะครับ ก็เนี่ยรายได้ทั้งหมดนะครับที่มีเนาะไปที่ใบสั่งซื้อสินค้านะครับนี่ก็จะเป็นอยอดลงทุนนะครับของใครอ่ะอ๋ออันนี้เป็นผมลงไว้นะครับลงไว้ 1 ปีเนาะตรงนี้นะครับก็ก็ลงไว้ 1 ปีนะครับที่ 100 บาทนะครับกำไรนะครับก็จะอยู่ที่ 2,143 บาท 44 สตางค์นะครับ อ่ะแต่ตรงนี้ นะครับ มันอาจจะนานไป ผมยังไม่แนะนำละกัน เนาะอ่ะก็ไปที่ไหนอ่ะ อ่ะที่อยู่ผู้รับนะครับ ก็ไปใส่ที่อยู่ด้วยนะครับ เพราะว่า เมื่อสมัครและลงทุน 500 นะครับ สามารถแจ้งรับเสื้อยืดนะครับ กับทางแอดมิน ทางนี้ได้เลยนะครับ อ่า แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางนี้เนาะ อ่า ก็มีประมาณนี้นะครับ อ่า เมนูต่างๆนะครับ ก็จะมีเมนูเติมเงินนะครับ เมนูถอนเงิน เว็บทางการนะครับ แล้วก็เป็นลิงก์นะครับ แชร์ให้เพื่อนแบ่งปันให้เพื่อนนะครับ อ่า อันนี้เป็นเขตฐานลงทุน ก็ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับอ่าเข้าไปดูก็ได้ครับ อ่า ก็จะมีนะครับ ประมาณนี้เนาะนี่ นะครับเชียงใหม่เชียงรายหนานฟูนะครับ บ้านลายชิงนะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ แม่ฮ่องสอนนะครับแต่ละจังหวัดนะครับก็จะมีระยะเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันออย่างแม่ฮ่องสอนนะครับ ก็ลงทุน 100 บาทนะครับ ระยะเวลา 3 วันนะครับนี่ผลตอบแทน3%นะครับเพชรบูรณ์15 วัน ผลตอบแทน18%นะครับ บ้านลายชิงนะครับ 30 วันนะครับผลตอบแทน40%นะครับ หนานฟู่นะครับ 90 วัน ผลตอบแทน 130%นะครับ แล้วก็ที่ผมลงไปนะครับคือตัวนี้ เอ่อ ไม่ใช่สิ ที่ผมลงไปคือตัวแรกนะครับคือตัวเชียงใหม่เนาะ ผมลงไปตรงนี้เลย 135 365 วันนะครับกำไร 1,460%ด้วยการลงทุนเพียง 100 บาทเท่านั้นนะครับ อ่า ก็ถ้าใครจะลง การลงทุนตรงนี้นะครับระยะยาวเนาะก็ต้องตัดสินใจดีๆนะครับอ่ะก็ถ้าจะลงก็ไม่ต้องลงเยอะนะครับอ่ะร้อยสองร้อยนะครับลงได้เนาะอ่ะต่อมาครับไปมีเออ่วิดีโอสอนนะครับ ก็มีวิดีโอต่างๆนะครับ กดเข้าไปดูได้เลยอ่ะก็จะมีนะครับ การสอนเติมเงินนะครับ บทช่วยสอนการดาวน์โหลด iOS Android นะครับลงทะเบียนและเข้าระบบนะครับซื้อและทำฟาร์มนะครับ วิธีการถอนเงินก็มีประมาณนี้ก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับก็บริษัทนะครับที่แรกนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็คือภาคใต้ของเรานั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับก็เป็น อธิบายผลกำไรนะครับ แล้วก็ประกาศกิจกรรมนะครับ สามารถเข้ามาเรียนรู้เมนูต่างๆได้นะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้เมนูต่างๆได้เลยนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คลิปนะครับ พร้อมกับลิงก์กลุ่มเนาะกลุ่ม ทั้งกลุ่มสายงานแล้วก็กลุ่มของบริษัทนะครับผมก็ ลองมาศึกษากันดูนะครับก็ทุกการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับ ควรใช้วิจารณญาณนะครับ ในการศึกษาไต่ตองนะครับ และการลงทุนนะครับอ่า โอเคเนาะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดติดตามนะครับ เพื่อ เป็นกำลังใจนะครับให้ช่อง YouTube ของ อัพชัยนะครับ มียอดวิวถึง 4,000 วิวนะครับ เพื่อเปิดช่องทางการรับรายได้จาก YouTube นะครับ อ่าก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ